ตัวสองช่วยเชียร์แอร์นนบุรีแบงค์บุญหอมิสเตอร์โรวันฟิลิปปินส์ครับคอมเมนต์มาได้เลยครับ For all the interna- international viewers out there right now, push a push one, send a one if you're out cheering for Team Indonesia. Push two if you're out for cheering the team for Philippines, for Team John Jerem Row one. Start putting them in right now. เอาละครับกดหนึ่งกดสองไฟกันมาเต็มแล้วนะฮะขอบคุณมากเลยทุกคนเลยนะฮะเอาละครับหนึ่งอินโดนีเซียสองฟิลิปปินส์ So push one for Indonesia and two for Philippines for row one. เอาละครับและนี่คือการแข่งขันของคนไทยสนามคนไทยครับ ก็ Welcome to Thailand นะครับ Welcome to NGO Thailand Super Festival at บุรีรัมย์ดัตแท็กครับ เอาละครับ ตัวขี่เป็นบอลนครนายกนายแท็กเอคัดเอมืออาชีพพบกับตัวขี่นายแท็กบีคัดเอมืออาชีพเช่นกันแบงค์ธงชัยลักขุนแก้วพร้อมแล้ว เรทาง600 เมตรครับ The race is about to begin. ออกไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังทุกท่านออกนอนนอนแบบนี้ สูสีดูดีเหลือเกินครับมองจากสายตาเอาละโว้ยเอาละวะพ่อแม่พี่น้อง แท็กเอ็นนำมาอยู่เล็กน้อยแท็กบีจะตามทันหรือไม่ทันในเมื่อขณะนี้แท็กเอ็นนำไปแล้ว แล้วก็ุงชายจะตามทันหรือไม่ แล้วก็เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับ อินโดนีเซียเทคโดจูเนอร์เข้า เส้นชัยครับพี่น้อง